สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่วัดห้วยด้วนแห่งนี้ และท่านผู้มีเกียรติที่ชมรายการถ่ายทอดสดรายการเพจของป๋องสุพรรณอยู่ณขณะนี้นะครับ เรากำลังอยู่ในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่นะครับโดยมีหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วน หรือพระราชมงคล วัชราจารย์ นะครับซึ่งท่านเป็นพระแกจิอาจารย์ดังนะครับที่มีอายุยืนยาวนะฮะห้าแผ่นดิน ร้อยกว่าปีเป็นองค์ประธาน มีอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับ หรือท่านดร สมองเงางาม ซึ่งเป็นสิทธิ์นะครับนะฮะก็ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลตามดำริของหลวงปู่พัดณขณะนี้ ขณะนี้ก็ใกล้เวลาที่จะถึงเวลาอันเป็นมงคล ซึ่งจะประกอบพิธีบวงสรวง นะครับครับขอต้อนรับอาจารย์อนุสักนาคกุลพัฒนะครับหรืออาจารย์อ้าสุพันธ์นะครับนะฮะท่านเป็นรองนายกสมาคม ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลไทยนะครับอยู่ที่ห้างเซ็นท่านแจ้งวัฒนะ ชั้นหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับซอเป้านะครับพอเป้าซอสุขุมนากุลพัฒและครอบครัว นะครับเพิ่งเดินทางกันมาถึงเมื่อสักครู่นี้ ขณะนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนสถานที่จัดงานพิธีนะครับมหาพุทธาวิเศษแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะท่านผู้มีเกียรติที่รบครับ ในลำดับช่วงต่อไปดังที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ท่านที่ได้ชมถ่ายทอดสดเพจป๋องสุพรรณอยู่ จะได้ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับว่าพิธีการต่างๆของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับนะฮะอีกสักครู่หนึ่ง จะเข้าสู่พิธีการบวงสรวงนะครับ โดยท่านพระครูภาวนาโสพลหรือหลวงพ่อสมพรนะครับ รองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าวาดวัดป่าธรรมโสพลจะเป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงนะครับ โดยจะกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคืออท่านอาจารย์ ดรเสมองิ้วงาม หรืออาจารย์ปองสุพรรณจุดทูบเทียนหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงนะครับ เสร็จแล้วหลังจากที่ท่านพระครูพานาโสพลอ่านองค์การบวงสวงเพื่อที่จะให้เทพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับออดีตเจ้าวาดวัดห้วยด้วนหรือบรรดาผู้ผีพิศาจทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ ได้อำนวยอวยชัยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะกราบเรียนเชิญนะครับอาจจะกราบอาราธนานะครับหลวงปู่พัด พระราชมงคลวัชราจารย์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานในพิธีสงฆ์นะครับได้จุดเทียนชัยมงคล เพื่อที่จะเริ่มประกอบพิธีนั่งปลกอธิษฐานเจ็ดปลุกเสกวัตถุมงคลหลายหลายรุ่นด้วยกัน นะครับ ประกอบด้วยรุ่นเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นำเลิกรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นรต45รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เม็ดแตง แล้วก็ผ้ายันเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งจะประกอบพิธีกรรมในวันนี้นะครับนะฮะรุ่นเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่นะครับ ท่านก็เห็นอยู่แล้ว พระองค์ใหญ่เด่นเป็นสง่าองค์สีทองเหลืองอารามนะครับ ยืนโดดเด่นเป็นสง่าให้ท่านทั้งหลายที่ขับรถผ่านไปผ่านมาหน้าวัด ได้บูชาสการะกันนะครับนะฮะเลื่อนสมณศักดิ์นำเลิกซึ่งเป็นชุดทองคำชุดใหญ่ในวันนี้ เข้าพิธีพุทธาพิเศษเช่นกัน ครับขอเรียนเชิญไปยังผู้ที่รับผิดชอบ รถตู้หกล้อสองคันด้านหน้านะครับ อาจารย์ป๋องบอกว่าช่วยเลื่อนรถ หกล้อ คันใหญ่ๆสองคันนี่นะครับ แล้วก็ขยับเอาเข้าข้างนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขยับเอารถพยาบาลสองคันนี่หันหน้าออกนะครับ หันหน้าออกทั้งสองคันเลยนะครับรถพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับนะเจ้าหน้าที่สี่ท่านนะครับนะฮะฟังตรงนี้ด้วยนะครับ รถหกล้อสองคันที่อยู่ด้านหน้า ศาลาพญานาคนะครับกรุณาเลื่อนออกก่อน นะครับแล้วก็เอารถพยาบาลสองคันหันหน้าออก เพื่อที่จะได้มอบนะฮะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆเสร็จแล้วรถพยาบาลจะได้ขับออกเลยนะครับเสร็จแล้วรถพยาบาลจะได้ขับออกเลยนะครับนะฮะรถรถคันใหญ่สองคันเดี๋ยวหันท้ายหันท้ายเข้าศาลาเลยนะครับ หันท้ายเข้าศาลาพญานาคเลยหรือหันหน้าก็แล้วแต่สะดวกนะครับ ครับท่านผู้มีเกียรติที่รัาครับนะก็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับ แล้วก็หลังจากที่มี ครับท่านผู้มีเกียรติที่รัาครับนะก็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับ แล้วก็หลังจากที่มีหลวงพ่อได้จุดเทียนชัยเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็จะมีพระแกเจียอาจารย์ ดังนั่งปรกสี่รูปด้วยกันนะครับ ด้านขวาของหลวงปู่พัดคือด้านสายมือของท่านที่ อ่าครับ ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ป๋องสุพรรณหน่อย ครับอาจารย์ป๋องสุพรรณครับอาจารย์ป๋องครับ อาจารย์ป๋องครับขอเชิญนิดนึงอาจารย์ป๋อง อาจารย์ป๋อง ตอนนี้ก็เราถ่ายทอดสดในเพจของป๋องสุพรรณอยู่ ประชาชนอยากเห็นอาจารย์ป๋องสุพรรณที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ มีอะไรจะพูดกับผู้ชมที่อยู่ในเพจเชิญเลยครับ อดพระป่าอยู่ครับ ครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่สำเร็จอีกวันหนึ่งนะครับ เป็นรุ่นเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่นะครับ เจริญพรกลางสร้างพระใหญ่อขอกราบเรียนนะฮะพิธีการวันนี้เป็นการมหาพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นเจริญพรกลาง แล้วก็เหรียญรุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนสมณศักดิ์จะมีของรุ่น 45 นะครับ รุ่น 45 สร้างแค่ 399 ชุดเท่านั้น ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พัดนะครับ ท่านได้เมตตาอนุญาต เพื่อไปช่วยครอบครัวตำรวจนะครับ รุ่น 45 จะมีอยู่ในพิธีนี้แล้วนะครับ 399 ชุด ที่ใครอยากได้ก็ติดต่อสะพานบุญนะฮะศูนย์จองเพราะว่ามีจำนวนจำกัด วันนี้ปลุกเสกเสร็จแล้วสามารถรับได้ปีใหม่นะครับ ส่วนเหรียญเจริญพรกลางรับวันนี้ เราสมนาคุณให้นะครับ ตามที่ท่านได้จองร่วมบุญมา เราสร้างใช้งบประมาณสร้างพระองค์ใหญ่ 9 เมตร9เซนกับอาคารหลังนี้ ประมาณร่วม 30 ล้านบาทนะครับ นี่ก็คือผลงานทีมงานสามสิบหกมีนะสามสิบหกล้านนี่มานี่พิสิทธิ์มานี่นี่ คนสร้างเจริญพรกลางนี่นี่นี่ตัวจริงยังไม่มีใครเห็นนี่แหละครับ เป็นผู้ที่ ดูแลอุปถากหลวงปู่อยู่ตลอด เดินทางไปไหนสมัยก่อนขับรถนะครับ แล้วก็เก็บเงินให้หลวงปู่ ตั้งใจสร้างพระใหญ่องค์นี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ36ครับ 36 ล้านครับ 36 ล้านก็คือรุ่นเจริญพรกลาง เพราะผมให้เขาเป็นคนจ่ายตังค์นะฮะ และผมเป็นคนไปหาเงินเปิดจองเก็บเงินมาได้ ก็สร้างพระองค์นี้ได้รับรู้เลยนะครับ แล้วก็บัตรนี้สำเร็จแล้ววันนี้ เดี๋ยวพุทธาพิเศษเสร็จก็สามารถรับพระได้ ทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีทำให้เห็นทุกอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะเป็นรูปธรรมจริงๆ เงินเราก็จะหาปัจจัยจากพี่น้องประชาชนที่ร่วมศรัทธามา แล้วเราก็นำมาสร้างนะครับ ไม่เคยเอาเงินหลวงปู่นะครับ บาทหนึ่งก็ไม่เคยเอาวัดนี่ ผมไม่เคยเอาสลึงก็ไม่เคยเอา จะหามาทำให้ เท่าที่เห็นนะฮะจะเป็นโรงพยาบาลหนองบัว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะครับ แล้วก็วัดโคกเดือวัดโคกเดือก็จะมีโรงเรียน มีโบสถ์มีศาลาเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนเสร็จแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นจะเสร็จเป็นขั้นตอนล่าสุดนี่ตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลหนองบัว เราเพิ่งไปรับมาเดี๋ยวจะมีอีกตึกหนึ่งเสร็จเร็วๆนี้ น่าจะเดือนกุมภาก็จะไปทำพิธีเปิด เพราะฉะนั้นผลงานอย่างศาลาร้อยปีนี่ก็เป็นรุ่นเจริญพรบนนะฮะ เจริญพรบน เจริญพรล่างไปสร้างวัดโคกเดือแต่ก่อนวัดเนี่ยนะครับ ใครมาจะรู้ว่าวัดเนี่ยไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนนี้ ตอนนี้ด้วยบารมีของหลวงปู่พัดและด้วยความศรัทธาของหลวงปู่พัดเรามาทำกันมาร่วมบุญกัน ดีทุกรุ่นนะฮะ ผมบอกไว้เลยที่หลวงปู่อนุญาตไปทุกรุ่นดีหมด เพราะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์ มาช่วยกันสร้างวัด สร้างความเจริญให้แก่สังคมนะฮะวัด โรงเรียน โรงพยาบาล วันนี้เรามีมอบรถตู้สองคันนะฮะ อยู่ด้านล่างรถตู้ให้แก่สมาคมตำรวจนะครับ สาขานครสวรรค์หนึ่งคันรถตู้พยาบาล มอบให้กับโรงพยาบาลสวรรค์สวรรค์ประชารักษ์หนึ่งคัน เป็นรถตู้ช่วยชีวิตนะฮะ มีออกซิเจนมีเครื่องปั๊มหัวใจอะไรพร้อมนะฮะ ถูกต้องตามระเบียบนะฮะเราขออนุญาตสร้างนะครับ เพราะนั้นการทำงานของทีมงานเราเนี่ยเราสร้างสรรค์และตั้งใจทำนะฮะ ทำตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่พัดทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ใครที่มาร่วมบุญด้วยนะครับ เชิญรับประทานอาหารนะฮะมีโรงทานนะครับอยู่ใต้ศาลานะฮะกินได้ทั้งวัน ส่วนเรามีพระที่จะมาเข้าร่วมพุทธาพิเศษประมาณร่วม 300 องค์นะฮะวันนี้แล้วเราก็จะเลี้ยงเพนเลยทีเดียว เพราะหลวงปู่พัดเป็นผู้ดำริแล้วสั่งให้นิมนต์พระมาเยอะๆนะแล้วก็อยากจะเสกข้างบนนี่เพราะพระองค์เนี้ย เสร็จแล้ว เสกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์และผู้ที่ได้เหรียญวัตถุมงคลทุกรุ่นไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนะครับสำหรับทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตียินดีนะครับทำงานผลงานเรื่องบุญขอให้บอกนะสร้างจริงทำจริงถวายจริงนะฮะไม่เคยไปขอร้องใครและก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครเราได้สายบุญต่าง ๆที่ร่วมปัจจัยมาคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็ร่วมมาเป็นก้อนใหญ่มหาศาล ได้ทำสำเร็จแล้ววันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังรายละเอียดต่าง ๆ จากปากของอาจารย์ป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในโอกาสต่อไปก็ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับ เราจะเข้าสู่พิธีการบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินนะครับนะฮะ16ชั้นฟ้า 15 ชั้นธรณี 14 ชั้นบาดาล นะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ช่วยอำนวยอวยชัย ให้พิธีกรรมในครั้งนี้นะครับสำเร็จรวบร้อยไปด้วยดีนะครับครับผมขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับ พระครูภาวนาโสพลท่านรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี เจ้าวาดวัดป่าธรรมโสพลเข้าสู่พิธีการนะครับ บวงสรวงในโอกาสต่อไปครับขอชื่อท่านประธานนรตสี่ห้าหน่อย ขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระราชมงคล วัชราจารย์หลวงปู่พัดปุญญกาโม วัดห้วยด้วน และหลวงปู่พระราชภาวนา วัชรคุณ หลวงปู่จื้อแห่งวัดเขาตาเงาะอุดมพร และพระเถรานุเถระทุกหลวงพ่อสุนทรวัดเจริญพรตนะ แล้วขอเจริญพร ท่านพลตำรวจตีอำนาจไตรพศผู้บังคับการตำรวจรถไฟ และด็อกเตอร์เสมอ งิ้วงาม เป็นประธานรุ่น45เป็นประธานรุ่น 45 นะ ต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีบวงสรวงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดห้วยด้วนแห่งนี้ ขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตีอำนาจ ไตรพจน์ ประธานรุ่นนรต 45 และดรเสมองิ้วงาม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันจุดธูปเทียน บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เครื่องสังเวย เชิญเชิญป่องไปดังโน้นเลยโควิดนำไปป่องไป ไป ไปโน้นไปจับเรือแล้วคอยป่องไปป่องไป ไปเดยกนะ พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์ประธานนรต45 และดรเสมองิ้วงาม พร้อมด้วยทีมงานจัดสร้างวัตถุมงคลของลูกปู่พัดจะได้ร่วมกันจุดธูปเทียน โดยการจุดเทียนพระอาทิตย์พระจันทร์พระคารไล่ไปทั้งหมด 9 ต้น แล้วก็จุดธูปและกระปักธูปหางที่เครื่องสังเวยเอาจากกวิทไปด้วยสิทีมงานไปด้วยจากกวิทไปด้วย เออ เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลแล้วก็คอยดูนิดนึงนะเเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นคับแคบไปหน่อยนะเว้นระยะห่างห่างกันสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้พิชิตโควิดไม่ให้มันเกิดแก่พวกเรานะส่วนอ่านั่งไปประธานตรงนี้จับต่อกันได้ครับนั่งตรงนี้เรียงมาเลยครับเรียงมาเลยครับตรงนี้เรียงมาเลยครับสีดำตอนนี้สีฟ้าสีเหลืองครับตำรวจตีอำนาจไตรพจน ประธานอรตสี่ห้าและครับเสร็จเรียบร้อยป๋องสุพรรณพร้อมในทีมงานได้ร่วมกันอธิษฐานจุดเทียนพระอาทิตย์สีแดง พระจันทร์สีขาวพระอังคาร สีชมพู พระพุธสีเขียวพระเสาสีม่วง พระฤหัสสีแสด พระราหูสีดำและพระศุกร์สีฟ้า พระเกศสีทอง ต่อจากนั้นก็จะได้ปักทูบหางที่เครื่องสังเวย ปักเท่าที่ปักได้นะเจ้าหน้าที่แจกท่านละ ประมาณสักเก้าดอกก็ได้นะ ส่วนท่านประธานนรตกับดรเสมอนั้นเอา 32นะ นอกนั้นท่านละ 9 ครับ เพื่อที่จะได้ปักที่เครื่องสังเวยร่วมกัน นะ ต้องเว้นระยะห่างกันสักนิดเดือน แล้วก็ช่วยกันปักซ้ายปักขวาปักอ่าดร ป๋องกำลังนำทีมทางนี้นะ ส่วนท่านประธานอรตครับ วนจากทีมอีกซ้ายไปขวานะครับอย่าย้อนนะ วนจากซ้ายไปขวาลากไม้หัวหมู แล้วก็ต้องระวังนิดนึงเส้สินนะต้องระวังกันหน่อย ครับอยากจะให้ทำอะไรมีคนสนับสนุน ก็ปักที่ขนุน เขาว่าอย่างนั้นนะครับ อยากจะให้ทำอะไรที่มันหมูหมูก็ปักที่หมูนะครับประธานนรต45และดรเสมองิ้วงาม พร้อมในทีมงาน ปักทูบหางที่เครื่องสังเวยเสร็จแล้วก็จะได้นำท่านทั้งหลายได้ บูชา พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดก้ยด้วนแห่งนี้ครับ ถ้าทูบไม่หมดวนมาข้างหลังนี่ได้นะครับ ข้างหลังมีทางวนออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับนะถ้าเป็นไปได้ อย่าย้อนจะดีนะครับ นะครับ มีทางวนมาได้อีกด้านหนึ่งนะครับเอาใบสีนี่เอื้อมใบสีนี่หน่อยใบสีนี่หน่อยครับครับ ครับ อย่าลืมปักใบสี ด้านบนสองต้นด้วยนะครับ ด้านบนตรงมุม ด้านหลังนี่จะตั้งอยู่บนวัตถุมงคลนะครับใบสีขอขอนะเอื้อมไปนิดนึงนะฮะ เป็นสิริมงคลนะครับเจ้าหน้าที่ขอทูบให้ 16 ดอกจุดมาถวายหลวงปู่หน่อย เดี๋ยวให้หลวงปู่อธิษฐาน ให้ลูกชายป๋องสุพรรณไปปักแทนหลวงปู่หน่อย บอกกล่าว บูรพาจารย์และก็เจ้าวัดเจ้าวาเจ้าที่เจ้าทางเอาใครช่วยนำทูบมาให้หลวงปู่พัดได้อธิษฐาน แล้วก็จะได้มอบให้ ลูกชาย ดรเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณไปเป็นตัวแทนหลวงปู่ปักแทนอ่หลวงปู่อธิษฐานหน่อย บอกบูรพาจารย์อ๋อเหรอออป๋องมารับจากหลวงปู่หน่อย ขออนุญาตนิดค่ะอาจารย์ ท่านเจ้าของรถยนต์ 9กอไก่สรสี51 83กรุงเทพมหานครนะครับ กรุณาไปเลื่อนรถท่านด่วนเลยนะครับฝังอุปกรณ์การก่อสร้างเขาอยู่นะครับ ท่านเจ้าของรถ9กอไก่สรสีปองมาปองมา5183นะครับกรุณาไปเลื่อนรถด่วนเลยนะครับนายไปแทนเป็นตัวแทนหลวงปู่ไปปักแทนที ไปปักที่เบสีให้ทีไปปักที่เบสีให้หน่อย ที่เบสีเลยที่เบสี ในขณะนี้หลวงปู่พระราชมงคล วัชราจารย์หลวงปู่พัดได้อธิษฐาน จุดธูป 16 ดอกบอกบุรพาจารย์ เจ้าวัดเจ้าวาเจ้าที่เจ้าทางเทพารักษ์ในการที่จะประกอบพิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลในครั้งนี้โดยมอบหมายให้ดรเสมอ งิ้วงามหรือปองสุพรรณในฐานะเป็นบุตรบุญธรรม ที่หลวงปู่ให้ความเมตตา รักใคร่อนุญาตให้การจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นตัวแทนลุงปู่ ไปปักทุบหางที่เครื่องสังเวย พร้อมด้วยเอพุทธศิลป์เมื่อทั้งสองท่านซึ่งเป็นตัวแทนลุงปู่ ได้ปักทุบหางเสร็จแล้วกลับมานั่งที่ พวกเราทั้งหลายหาที่นั่งตามอัธยาศัยนะ ต่อไปพวกเราทั้งหลายก็จะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัย วายเสียงดัง ๆ ให้เสียงกระหึ่มให้บูรพาจารย์ถวยเทพเทวา ได้เกิดความกระยิมยิ้มย่องว่าพวกเราทั้งหลายนั้น มีความเคารพรอบๆท่านด้วยกายวาจาใจจริง ๆนะ อ้าวนั่งตรงไหนปองนั่งตรงไหนอ่ะเอาไปนั่งออย่างอย่างเดียวนั่นก่อน เดี๋ยวจะไปจุดกุญแจอ่าต่อไปเขาทุกท่านกล่าวคำบูชากันนะ อุกาสะวันธามิพันเต อุกาสะวันธามิพันเตสพังอปราทังสัพพังอปราทาธรรมะธรรมเมพันเตธรรมะธรรมเมพันเต อุกาสะอุกาสะธรรมามะพันเตธมามะพันเต พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าระองค์ใด พระองค์ใดอันชาวโลกอันชาวโลก เรื่องลือแล้วเรื่องลือแล้ว ว่าเป็นมงคล ว่าเป็นมงคขลอ ของถวยเทพของถวยเทพเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลาย ผู้แสดงอัดแห่งมงคลที่แสดงอัดแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมนมัสการ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ด้วยเสียงเก้าด้วยเสียงก้า อรหังสมมาสามพุทโธพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวา ันตังอภิวาเทมิ พระขันตังอภิวาพระธรรมเจ้า อันใด อันชาวโลก เรื่องลือแล้ว่องลือแล้วว่าเป็นมงคล ของถ้วยเทพ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลาย ทรงอาจแห่งมงคลอาจแห่งมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมนมัสการ ขอน้อมนมัสการ พระธรรมนั้น ด้วยเสียงเก้าด้วยเสียาสวากขาโตพระควตาธรรมโมขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิมัสามิ พระสงฆ์ไข่เจ้าหมู่ใด อ่านชาวโลก เรื่องลือแล้ว ว่าเป็นมงคลของถวยเทพ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายผู้กระทำอาจแห่งมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการ พระสงฆ์ไข่เจ้า หมู่นั้นด้วยเสียนก้า สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สาวกสังโฆสังขังนามามิามก่อนอื่นที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาสถิตประดิษฐานรับเครื่องวรามิตรในส่วนที่เป็นรูปธรรมปูผ้าขาวให้สะอาดตา ส่วนเป็นนามธรรมต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารประพรมสถานที่ให้สะอาด บริสุทธิ์ขอเรียนเชิญ ดรเสมองิ้วงาม จุดเทียนถวายหลวงปู่จื้อ พระราชมงคลวัชรคุณเพื่ออธิษฐานทำน้ำมนต์ธรณีสาร พระราชภาวนาพระราชภาวนา วัชรคุณนะองค์การรัตนติยังวันทิตวาสาทุกังพุทธันจะธรรมันจะ สังคันจะทิพมันตานังปวคามิยถาพรังปัญจอัครา นิชาตานินโมพุทธายะ อภิวันธามิอิติปิโส โรกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิด สังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโรคภาคาถานะจำเป็นโมบังเกิดพุทธเปิดได้เห็นยาที่สุดโอมนะโมทิยันโตอัมโธิยามโมอันเรียสักยานังนานทิวาตโนวังตะวังวิชยโยโหชายานสุชยาม คาเลอปราชิตปะลังเกสี เสสะเสปทวิปคาเลอภิเสเกสาภาพุทธานังอาคาปโตปโมจติสุนังคาตังสุมังคาลัง สุปะปตังสุติตังสุขโนสุมาหัวต งพระมจาลิสุปตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปเนียเนยเตปทากินัาปทากินานิกตวานลพันธาเท เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พิธีกรเทียนชนวนตรงนี้มานะขอเรียนเชิญพลตำรวจตีอำนาจไตรพศผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยอยู่ไหมเอาเชิญเชิญพลตำรวจตีอำนาจจุดจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่เทียนชนวนอยู่ไหนอ่ะเจ้าหน้าที่ชนวนครับเจ้าที่ชนวนครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนเจ้าที่ชนวนอยู่ไหนคนเดียวเลยเสียปองเข้าไปอีกด้านหนึ่งครับตัวไว้เอาเทียนชนวนเร็วมาแล้วมาแล้วกำลังครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตัวที่ไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเขามีเทียนชนวนแป๊บเดียวเทียนชนวนอยู่ไหนอ่ะอ้าวไปไหนก็หมดอ่ะไอตัว เอ้ยเจ้าหน้าที่ไปไหนวะไม่ไม่ได้ยินไงมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเว้ยสี่คูณร้อยเร็วนะฮหจุด อ่ะเชิญเชิญนจุดเทียน นั่นแหละนั่นแหละโควิทย์นำไว้พระรับศีลนะ ได้ได้ครับ ครับ ในขณะนี้พลตำรวจตรีอำนาจไตรพศผู้บังคับการตำรวจรถไฟได้เป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อท่านประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว จากกวิทย์แย้มวงก็จะได้นำท่านทั้งหลายสมาทานศีลห้าเมื่อสมาทานศีลห้ารับศีลห้าเป็นที่เรียบร้อย ก็จะเป็นพิธีจุดเทียนชัย จะได้กราบรัตนาหลวงปู่ พระราชมงคล วัชราจารย์หลวงปู่ พัดพุญญกาโมได้เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคลซ้ายขวา โดยดรเสมอ งิ้วงามและพลตรตีอำนาจ แต่พจจะได้ถวายแป้งเจิมและเทียนชนวน พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้เจริญคาถาจุดเทียนชัยครับขอเรียนเชิญท่านผู้การกลับที่เดิมเลยครับ จะได้ไหว้พระพร้อมๆกันนะครับ เอาเอาครับเอาเอาครับกวิทนำเลยมะยังพันเตเลย ครับสาธุมะยังพันเต วิสุงวิสุงละคณทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจะอมะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณทายะ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคชามิ พุทธังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิ สังฆังสระนังคชามิ สังฆังสระนังคชามิทุติยามปีพุทธังสระนังคชามิทุติยามปีพุทธังสระนังคชามิทุติยาม ปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิสังขังสระนังขจามิทุติยมปิสังขังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิธรรมังสระนังขจามิตติยมปิธรรมังสระนัง ขจชามิตาติยามปีสังขังสระนังขจามิตาติยามปีสังขังสระนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมา ทิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง สมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสนทะเยวิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยา สัพพทุกวินาสายาปริตังภูธมังคลัง วิปติปติภาหายาสัพสัมปติสิทธิยา สัพพพยาวินาสายาปริตังภูธมังคลัง วิปติปติภาหายาสัพสัมปติสิทธิยา สัพโรควินาสายาปริตังภูธมังคลังลำดับต่อไปขอกราบรัตนา พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงปู่พัฒบุญยกาโมได้เจิมเทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชัยป๋องนำหลวงปู่มาขอเรียนเชิญพลตำรวจตีอำนาจตายพศเชิญที่อาตุเทียนชัย ดี๋ยวถวายแป้งเจิมถวายแป้งเจิมของปู่ ในขณะนี้หลวงปู่พัดได้มาที่ตู้เทียนชัยเพื่อได้เติมเทียนชัยและเทียนมหามงคลซ้ายขวาพลตำรวจตีอำนาจไตรพศจะได้ถวาย แป้งเจิม หลวงปู่ไปขยับไปใกล้ๆหลวงปู่จะได้เจิมเมื่อหลวงปู่เจิมเทียนชัยเสร็จแล้ว ดรเสมองิ้วงามหรือป่อง สุพรรณจะได้ถวาย เทียนจนวนหลวงปู่ เพื่อทำการอธิษฐานจุดเทียนชัย และเทียนมหามงคลซ้ายขวา เดี๋ยวจะซ้ายขวาด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าดัน เดี๋ยวมาข้างนี้ ด้านซ้าย ลมเย็นเป็นสุขของปู่ ต่อจากนั้น ดรเสมองิ้วงามจะได้ถวายเทียนชนวนหลวงปู่หลวงปู่จะได้มาที่ตู้เทียนชัยแล้วอธิษฐานเดี๋ยวเดี๋ยวดนดึงดึงดึงดึงออกมาในขณะนี้หลวงปู่กำลังอธิษฐาน พื่อที่จะได้จุดเทียนชัย พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญคาถาจุดเทียนชัยครับนิมนต์ครับพุทโธพุทธาพันยุตยานโนธรรมโนโลกวนตะโลงสังโฆมาคัมปลานโทจะเอียเจตังรัตนัง เอตาสะอานุภาเวนัสาัมปทงขาอุปันาอันดาลายาจนาสันตุสัมภโสทีภาวันตุเตจุดเทียนวิปัสสีด้วยเลยครับทีเดียวเลยลูกพี่ อันดับต่อไปอาจารย์ป๋องสุพรรณจะจุดเทียนวิปัสสีนะครับ ครับ แล้วก็ท่านตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์ผู้บังการตำรวจรถไฟจะจุดอีกแท่งหนึ่งด้านขวานะครับ ครับหลังจากจุดเทียนเสร็จแล้วนะครับ จะเข้าสู่พิธีมหาพุทธาพิเศษนั่งปรกโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับพระราชภาวนาวชิรคุณดุจจือนะครับวัดเขาตะเงาะพร พระนิโรธรักขิตนะครับเจ้าคุณสุนทรนะครับวัดท่าเจริญพศพระเจริญพศนะครับ แล้วก็ท่านพระครูภาวนาโสพลหลวงพ่อสมพร นะครับป่าธรรมโสพล จังหวัดลบบุรี นั่งปรกอธิษฐานจิตสี่รูปด้วยกันนะครับ พระพิธีธรรมจะสวดหลายบทด้วยกันในวันนี้นะครับ สวดนาลายแปลงรูป สวดกำลาป่าหิมพาน สวดยักษ์สยบมาร สวดพิภพนาคา สวดเทวดาห้อมล้อม สวดมนุษย์ยอมกราบไหว้ สวดสุทาไหว สุนีรุดนะครับ สวดสีคาบสมุทรสถานท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับ สายศิลวนไว้ที่ศีรษะท่านนะครับที่ที่มันเต็มนี่ดูเดี๋ยวก็กำมเวลารสวดเดก็ลงไปถวายไปพี่เอสีขารตเต เมนยาคาคันธาพันนานคานติทานตาสันติเกยังมุนีวรวจนางสาทโวเม ธรรมาสวนากาโลอายามพระทานตานธรรมาสวนากาโลอายามพระทานตานธรรมาสวนากาโลอายามพระทาน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 ทาสสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาัสัมพุทธ โจจาสมุทุอนติมาเนสันตวนจะสุภโลจะอาปะเกจวนละหุกวนติสันเตียนริโยนนิปโก จามะคาโพอากุเลสุอนันโดเกียโทอนาจโคทาสมาจเลียเกียเยเยนาเวียนปะเลียอุปวัตยโยสุขิโนวาเคียมิโนโหอันตุสามเพียสันภาวันตุสุขิตาตานจิปานาโพตานทินตาสาวาทาว วลาวาอนวเสสาเทียคาวาเยมวามาทิมาลาสกาอนุกัตโทราเทียทาวาเยจะเทียน เยจะทวเลวสานติอเวทัวเลพุตาวาสามภเวเสวาสามสันตาภวานโดสุขิตาตานาปโลปลังนิโกเพธนาติมานเยทการ ังเกียนจิพยาโลสนามปันเตียขสัญญานานยมานยาสันทัวขมีเฉยยมาตายนิยังบวนตังอายุสาเอกัมบวนธรรมนุราเคเอวามิสามพบวนเตสุ สัมภาวเยอัปริมานังเมตตาญาสัมภรวกาสเมียงมานาสัมวยอัมปริมาณังโมดังอดวันจันติริยานยาสัมภาธาเมลตานังปเนีย เกเตนะสาเจนะสุวรรณติหวันตุเยปัวคลาอาทัสตังจันตาลิเอตานิยุกานิหวันติเตทากินายา ตาสสังเอเตสุเทนานิมหาพลานิอิธามิสังเคลตนังปณิตังเอนนาสาเจนาสุวัติหนตุเยสุปโยตามนาสาทานเฮนานเนกามิโนะโคนัมสาสนา มิเตปติปตาอมตัง อารันธามุดาเนียพุเตียมพวนชมานาอิธามิสังเกลตนางปเนียนเอเตนะสาเจนะสุวัติหวนตุขีนะา นาวานาทิสามวเวิลาตเจตายติเกภวะสเมงเตกินาพิจาอวิโลนนเพปานนิเทลายทายามเดียมปวิธามปิสังเทลตนามนเนียน เอเตนะสาเจนะสุวาติหวนตุสัพพโลกวินิมวนสัพสันตาปวาจิตวสัพลมติกันตัวยะธาเทียปวจเนียมพุตโต สัพเพพุทธาบาลาบันดาบาเจกานันเตยบาลังอลหันตานันยเตเจนาลาคังพันมิสัมภัสโสภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทมใช่ครับ ังพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสามอลังลาคันดุสามพะเทวตาสามพะธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเต พมังคลังลาคันโดสาพะเทวตาสาพาสังคานุปาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตครับพิธีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เมื่อสักครู่นี้หลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับวัดเขาตังหวะอุดมพร ท่านก็เมตตาเป็นองค์ประธานดัดเพิใเรียบร้อยนะครับประมีเจ้าภาพจะถวายเงินให้กับสามพระเกจิอาจารย์นะครับสามท่านนะครับ ก็คือหลวงปู่หลวงปู่พัดหนึ่งล้านบาทนะครับ หลวงพ่อสุนทรหนึ่งล้านบาท แล้วก็จือนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับ เดี๋ยวทางอาจารย์ดรเสมองิ้วงามจะทำพิธีอะไรยังไง เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเรียนให้ทราบคร่าวๆตามนี้นะครับ ครับ อาจารย์ป๋องบอกเอาเหรียญเม็ดแตงมาให้หลวงปู่เจิมก่อนนะครับ เหรียญเม็ดแตงครับ ครับ ขอทางหน่อยครับหน่อยครับกำลังจะเอา อนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จไปฉันพระทหารเพนโต๊ะจีนเลยนะ เหลือไว้สี่วงนะเหลือไว้ข้างหน้าสี่วง เจ้าหน้าที่จัดเหลือไว้ด้วย ครับขณะนี้หลวงปู่พัดกำลังเจิมเหรียญเม็ดแตงนะครับเหรียญเม็ดแตงเลื่อนธรนักตักเม็ดแตงมหาปีชาเหลือไว้สี่วงนะชุดทองให้เหลือไว้สี่วงเดี๋ยวพระข้างบนอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับ เหลือไว้สี่วงถวายพระพระคุณนึกพระคุณนึกพระคุณตีเหลือไว้สี่วง เหลืออาหารไว้สี่วงวันนี้ท่านเจ้าภาพถวายพระทหารเพลพระสองร้อยลูกบอกว่า รายได้นำไปสร้างลิฟต์นะครับ โดยติงโนตเสกครับขับเสกแล้วแต่ยังไม่ออกเห็นว่าจะเปิดจองสองวันนี้ใช่ไหมละอ๋อเปิดจองวันที่ยีิบเจ็ดอาจารย์ป๋องบอกว่าฮะเหรียญแม่แตงเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเปิดจองพรุ่งนี้นะครับเปิดจองพรุ่งนี้วันที่ยีิบเจ็ดนะครับอาจารย์ครับรับหนึ่งหมดใส่ย่ามเลยได้ครับได้ครับ ได้ครับได้ครับ เอาได้เลยได้เลยครับอ่ะนะครับอ่ะใครหลวงพ่อบอกไม่ไม่เป็นใจเลยอ๋อครับครับครับงบฉันบอกบอก งบเกินสิบกว่าล้านนะครับ วันนี้ที่ถวายนะครับนะฮะเจ้าคุณพาดสาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิเนี่ยอาจารย์ป๋องมอบให้กับหลวงพ่อพัดพร้อมกับท่านพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์นะครับผู้บังคับการตำรวจรถไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเอาตังสองแสนอยู่ที่ใครอาจารย์ป๋องบอกนะนำมาให้ด้วย มาแล้วนะครับนี่นะฮะพอบอกตังสองแสนนี่ตังลอยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว นี่มาแล้วครับสองแสนอ่า อ้าว ถวายสดอสยย่ามหลวงปู่ส่วนตัวอีกสองแสนเอาขอพาเล็กๆให้ อาจารย์ป๋องหน่อยครับ พาเล็กๆ มีไหมอ่าคุณไก่รุ่นศาสตรามงคล ถวายหลวงปู่สองแสนสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิ ครับ ครับอาผพานมาใส่ให้หลวงปู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับ ขอพานใบหนึ่ง อาเจ้าคุณมีพานไหม มีพานยิ้มก่อน ใส่ตังค์ให้หลวงปู่ก่อนหนึ่งล้านอ้าผพานอยู่ใต้โต๊ะท่านพระครูบอกอ่าเอามาเอามาเอามานั่นก่อนแล้ว ไม่ใช่พานนี้ไม่สวยพานนี้ไม่บาน ต้องเอาพานบาน จะได้เห็นตังเยอะๆ นะครับมามาแล้วมาแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนถวายหลวงปู่สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ อันนี้เนี่ยผ่านสวยๆเนี่ยมาเอามาไม่เป็นไร หรือเอาใหม่ก็ได้อ้าวหลวงพ่อสุนทรกาบราธนานิมนต์หลวงพ่อสุนทรหนึ่งล้านบาทกาบราธนานิมนต์ครับ ท่านเจ้าคุณพระนิโรธลักขิตครับ หลวงพ่อสุนทรนะครับนิมนต์หลวงพ่อสุนทรนะครับวัดท่าพระเจริญพศครับฮะสร้างโรงเรียนพระปริยัติครับ อ่าแล้วก็มอแล้วก็เด็กยากจนด้วย เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าอยากจะได้รถกอล์ฟ อาจารย์ป๋องก็เลยว่าตกลงจะเอารถกอล์ฟหรือจะเอาโรงเรียน หลวงพ่อก็ว่าเอาโรงเรียนรถกอล์ฟไม่เอา นิมนต์ครับ หลวงพ่อสุนทรครับ นิมนต์ครับอ่าขอทางหน่อยครับ ขอทางหน่อยครับ ขอทางหลวงพ่อมาแล้วครับหลวงทางหน่อยครับ อ๋อครับครับอ่ะเดี๋ยวลุงพ่อจะลงข้างล่างอ่าถวายหนึ่งพันบาทจะมีเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ปฏิทินอ่าปฏิทินครับนะเป็นเหรียญลุ้นนะครับเหรียญลุ้นเหรียญลุ้นเหรียญลุ้นลุ้นเจริญพรกลางนี่แหละเหรียญลุ้นลุ้นเจริญนี่หลวงพ่อสุนทรมาแล้วเห็นแล้วเนี่ยอ่าขอทางหน่อยครับ ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับอ่าครับค่ะท่านที่ไม่มีอะไรต่าง ๆ ลงข้างล่างดีกว่ามั้งครับน่ะนะฮะหลวงพ่อสุนทรมา ครับมาหลวงพ่อสงทรมารับเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทจากหลวงปู่พัดครับหลวงปู่พัดนะฮะที่ถวายเงินหนึ่งล้านบาทให้กับหลวงพ่อสุนทรไปสร้างโรงเรียนพระปริยัตินะครับ แล้วก็ช่วยช่วยเด็กยากจนด้วยนะครับเพื่อเด็กยากจนโดยท่านอาจารย์ดรเสมองิ้วงามให้การสนับสนุนนะครับเอพุทธศิลป์ถุงเงินครับนี่สองท่านนี่นะครับนะเป็นผู้สนับสนุนนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ขอกราบลาธิมนครับ หลวงปู่จือพระเขาตังเงอุดมพรหนึ่งล้านบาท ขอกราบลาธนมานิมนต์หลวงปู่ครับขอนิมนท่านไปครับ ไหวไหมหลวงปู่หลวงปู่หลวงหลวงหลวงหลวงปู่มาอหลวงปู่ไม่จับตังค์ไม่เป็นไรรับแทนรับแทน ให้ลูกศิษย์รับแทนอ่าลูกศิษย์รับแทนลูกศิษย์วัดเขาตั้งอ้ออุดมพรเป็นตัวแทนหลวงปู่จือนะครับอ่ารับหนึ่งล้านบาท เอาไปสร้างอะไรครับลูเนี่ยสาธุสาธุอนุโมทามิที่หลวงปู่มีการสร้างเยอะสร้างกำแพงแก้สร้างกุฏิสร้างฝายสร้างอะไรต่าง ๆ เยอะ วัดโคกเดือสร้างวัดตากฟ้า วัดตากฟ้าหนึ่งล้านเจ้าพระเทพปัญญาพร เจ้าวาดวัดตากฟ้าหนึ่งล้าน ครับอ้าวหลวงปู่มอบเงินค่ารถพยาบาลสองล้านหนึ่งคัน สาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้เป็นเอกสารเอาเก็บไว้อ้าว สมาคมตำรวจครับ เชิญ เอาผ่านมาก็เอาผ่านเอาเงินเอาเงินกองไว้ก่อนครับกองไว้ก่อน เออครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับครับเสร็จแล้ว เดี๋ยวลงไปถ่ายรูปที่รถด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่รถหกล้ออะไรต่าง ๆ ช่วยย้ายด้วยนะครับนี่นะฮะสมาคมตำรวจ นครสวรรค์ได้รถตู้พยาบาลไปอีกหนึ่งคันขออนุโมทนานะครับเอากุญแจอยู่ไหนเอาเอาเอากุญแจรับกุญแจไปหน่อยเอาหลวงพ่อมอบกุญแจหลวงพ่อมอบกุญแจอาผู้สื่อข่าวครับอ่าอาอาผู้สื่อข่าวถ่ายรูปหลวงพ่อมอบกุญแจให้สมาคมตำรวจหน่อยครับอ้าวโรงพยาบาลมาแล้วครับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เนี่ยที่จะรับที่จะรับรถ

เียนรไครับลุงลุงก็รออ่ะอ่ะอ่ะหมดยังหมดยังอ่ะอ้าวอ่าแล้วไหนล่ะพระครูต้นอยู่ไหนพระครูต้นอ๋อรับไปแล้วเหรอเอาเอาโอเคครับ ครับอ่าทีมงานไลฟ์สดมีไงครับทีมงานไลฟ์สด ครับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดของอเพจของป๋องสุพรรณอยู่ขณะนี้นะครับ ขณะนี้พิธีการต่างๆ เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่ท่านกำลังจะลงไปฉันเพนในโอกาสต่อไป เดี๋ยวเราจะมีพิธีอมอบรถตู้นะครับ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์หนึ่งคันสมาคมตำรวจนครสวรรค์หนึ่งคันนะซึ่งเมื่อกี้มอบเป็นพิธีการอ้าวเป็นพิธีการมอบกุญจงกุญแจอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ ท่านผู้ชมบอกอยากจะให้อาจารย์ป๋องคุย บอกอาจารย์ป๋องบอกว่าคุยไปเมื่อเช้านี้แล้วทุกอย่างเหมือนกันข้อมูลต่างๆเหมือนกันนะครับนะฮะผมก็เลยต้องขอจบนะฮะรายการไลฟ์สดนะครับที่เพจของป๋องสุพรรณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนท่านใดที่จะอยากจะได้ชุดลุ้นของหลวงปู่ลุ้นละหนึ่งพันนะฮะรอสักครู่หนึ่ง ให้หลวงปู่ได้ฉันอาหารเพลนเสร็จเรียบร้อย แล้วหลวงปู่ก็จะมามอบให้นะครับรุ่นละ 1,000 บาทเตียงไปเลยเหรียญเจริญพรหนึ่งองค์พยันหนึ่งผืนแล้วก็ปฏิทินหนึ่งชุดครับนะ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับรอข้างล่างเลยครับรถ รถของคณะสำนักศึกษาวัดตากฟ้า จอดรถฝางรถตู้อยู่ ขอความกรุณาไปเลื่อนนิดนึงนะครับนะฮะคันสีคว้าคว้านะครับคันสีฟ้าฟ้านะครับไปเลื่อนนิดนึงนะครับรถยนต์ของคณะศึกษาวัดตากฟ้านะครับ กรุณาไปเลื่อนนิดนึงนะนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ